ain't going เธอก็บอกฉันมา เขาดาวด้กันไหมในสิ้นเดือนธันวาแม้ว่าเธออยู่ไกลแค่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปหา ถ้าเธอยังไม่มีใคร ฉันจะรีบไปไขว่คว้าเธอต้องการเท่าไหร่ ต้องการแค่ไหน เดี๋ยวจะหามาให้เธอฉันอาจไม่ดีเท่าใครก็มีแค่ใจและให้เบอร์ฉันนั้นจริงจังและจริงใจไม่ได้จะหลอก ต้องการฉันเมื่อไหร่เธอมาหามาเจอได้ตลอด เอาคอนโดหรือเที่ยงนาบอกมาได้เลยจะพาเธอไปนะไม่มีหลงฉันจะพาเธอไปนะนะนะนะนะไม่ต้องคิดไกลนะนะนะนะนะและเธอชอบแบบ อยู่กับฉันได้ไหมเพราะฉันยังไม่มีใครแค่อยากให้เธอเห็นฉันถ้าหากว่าฉันมีเธอจะคอยดูแลอย่างดีจะไม่ทำให้เธอเสียใจ Just wanna keep you with me in night และยังแอบรักเธออยู่